1,920คูณ10ไปแล้ว โอ้ยไม่ก็แต่ปัง แต่ จริงต้องลูก้าสามเก้านี้อ่ะสวัสดีครับ วันนี้ทางลูก้า369 ขออนุญาตมาแนะนำระบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมต้อนรับปี 2022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 และยังมีเกมจากค่ายดังๆ ต่างๆ เช่น SA Gaming Sexy Gaming Dream Gaming Orbit อย่าลืมสมัครแล้วมาสนุกกับเรานะครับ หากท่านไหนยังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเราได้ 24 ชั่วโมงได้ที่ Line ID ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ